สำหรับกริยาตัวต่อไปคือกริยาอาลิซึ่งแปลว่าไป ลองฟังเสียงการกระจายกริยาตัวนี้เป็นการปัจจุบัน je vais tu vas il va elle va nous allons vous allez ils vont elles vont การออกเสียงประธาน nous และ vous จะมีการเชื่อมเสียงและเนื่องจากอักษร s ที่อยู่ท้ายคำว่า หนูและวูนั้นวางอยู่ระหว่างสระสองตัวคือสระโอและสระอาจึงต้องออกเสียงเป็นเสียงซัดเชื่อมระหว่างหนูและอาลงจึงออกเสียงว่า nous allons และระหว่าง vous และ allez จึงออกเสียงว่า vous allez ลองฟังอีกครั้งหนึ่งค่ะ je vais tu vas il va elle va Nous allons. Vous allez. Ils vont. Elles vont. อย่าลืมท่องจำการกระจายคำกริยาตัวนี้บ่อย ๆนะคะ